สำหรับประโยค你有您的预ม凭证吗แปลว่า คุณมีใบจองไหมคะคำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า有แปลว่ามีคำว่า的แปลว่าของคำว่า预งแปลว่าจองล่วงหน้าคำว่างแปลว่าอาศัยคำว่าเจิงแปลว่าหลักฐานคำว่ามา แปลว่าไหม ในที่นี้คือใบจองหรือเอกสารการจองห้องของโรงแรมนี้สำหรับประโยค当然在这里แปลว่า แน่นอน อยู่นี่คำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า在这里แปลว่าอยู่นี่ หรือควรพูดว่านี่ค่ะ หรือ นี่ครับก็ได้